แต่อยู่กับบอสแล้ว ต้องนำชัยชนะมาให้ได้ฝนว่าฝนชอบแมนเชสเตอร์ มากกว่าลอนดอน เรามาถึงสนามสเตเดียมแล้วค่ะลุ้นกันทุกวีคจริงๆนะเป็นแมตช์ที่ สวัสดีเช้าวันที่ 3 นะคะ วันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่แมนเชสเตอร์ แต่เราจะมาเช็คอินอีกหนึ่งจุดสำคัญมาก ๆ ในเมืองลิเวอร์พูลนะคะ ก็คือด้านหลังแล้วนี่เป็นรูปแรกของการเพ้นภาพผนังในเมืองลิเวอร์พูลนะคะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้มีรูปภาพแถว ๆ สเตเดียมที่เราไปมาเมื่อวานคือมีรูปภาพของนักเตะต่าง ๆ นะคะแต่นี่คือรูปแรกเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ ๆ ดีกว่า มาพร้อมผ้าพันคอที่เตรียมเอาไปเชียร์เย็นนี้ วันนี้อากาศดีมากๆ แดดดีมากๆสุดยอดไปเลย ส่วนข้างหลังนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมือง อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ พี่สัน ลิเวอร์พูลคาสิโด r a ครับ เป็นโบสถ์ประจำเมืองลิเวอร์พูลครับผม ลิเวอร์พูลคา h ิ d r a นะคะ โบสถ์ประจำเมือง เรามาดูไฮบอสเราอยู่กับบอสแล้วถ่ายรูปเล่นกันดีกว่า ลเพิ่มเติมนะคะโซนนี้ฝนเห็นว่ามีแบบภาพสตรีทต่างๆกับฟิตี้เยอะมากนะคะที่สายก็บอกว่าโซนนี้เรียกบอลติดแคร์ก็คือจะมีงานอาร์ตมีงานเพนเป็นย่านแบบพิพๆอย่างนี้ มีบ๊อบมาเลยฝนก็งงว่าเขามาทำอะไรที่นี่เขาก็จะเปลี่ยนเวียนไปเรื่อยๆนะคะคือก่อนหน้าเนี้ก็ไม่ใช่บ๊อบมาเล่หลังจากนี้ก็อาจจะไม่มั่นใจว่านานเท่าไหร่ก็จะเปลี่ยนนะคะ คือวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจอากาศดีมากลิเวอร์พูลต้องนำชัยชนะมาให้ได้มีร้านกาแฟน่ารักน่ารักตรง ก็มีงานเพ้นอยู่ด้านนู้นฝั่งนั้นก็มีมันดีไปหมดเลยอะประทับใจ มองจากมุมเมื่อกี้นะคะฝนเห็นรูปเพ้นรูปหนึ่ง ซึ่งใครเอ่ยมีลายเซ็นไกลๆ ตอนนี้เรามาถึงใจกลางเมืองของ แมนเชสเตอร์นะคะ บรรยากาศต่างกับที่ลิเวอร์พูลมากๆคือที่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าเมืองใหม่แล้วคือเจริญมาก ๆนะคะ ตึกสูงเยอะแยะไปหมดเลยอย่างในลิเวอร์พูลก็จะเป็นแบบที่พักเป็นบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะ แต่นี่คือแบบสวยกว่าลอนดอนฝนว่าฝนชอบแมนเชสเตอร์ มากกว่าลอนดอน และแล้วเวลานี้ก็มาถึงนะคะ เรามาถึงสนามสเตเดียมแล้วค่ะ ความพีคก็คือเราได้ที่นั่งในโซนของแมนซิตี้นะคะ ซึ่งเป็นแบบบล็อกส่วนตัว แต่ว่ามันก็คือยังอยู่ในฟาซิลิตี้ยังอยู่ในแบบฮอสพิทอลิตี้ของแมนซิตี้ดังนั้น เขาก็เตือนเรามาเลยว่า อย่านอกหน้านอกตาดังนั้น เสื้อผ้าบันคอนะคะ ต้องออกไปทั้งหมด ก็คือวันนี้เราจะไม่ได้เชียร์อย่างเต็มที่ เพราะว่าเราจะต้องแบบเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจ แต่ยังไงเราได้เห็นนักเตะเต็มเต็มตาได้มาดูแมตช์นี้ด้วยตัวเราเองก็คงสนุกมากๆแล้วนะคะ เดี๋ยวพาเข้าไปดูสนามกันเลยดีกว่าโอ้โหอลังการมากพูดแค่นี้ มากๆนะคะการมาในครั้งนี้ของฝนนะคะก็ขอขอบคุณที่ค่ายกับบีบิ๊กมากๆเลยค่ะ ที่ทำให้ฝนได้มาในครั้งนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ความเป็นไปก็คือ เราที่เป็นแฟนลีเวอร์พูต้องมานั่งสั่งแมนซิตี้นะคะรอบๆเราเนี่ยจะเป็นแฟนๆแมนซิตี้หมดเลย ซึ่งแก๊งเราอ่ะมีคนเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วก็มีคนเชียร์แมนซิตี้อยู่ด้วยกัน ดังนั้นเราก็จะไม่ใส่เสื้อที่ทำให้เขารู้ว่าเราแอบแฝงมาณจุดจุดนี้นะคะ ตอนนี้นะเตะเริ่มออกมาวอร์มแล้วนะคะ แล้วคือเราก็ต้องกี๊ดให้ทั้งสองฝั่งคือเราต้องกี๊ดแมนซิตี้แล้วก็เก็บลิเวอร์พูลไว้ในใจ แต่เราแอบมองอยู่ คนเห็นเทนเลอร์ลิซอนมาวอร์มอยู่หน้า โตเรียบร้อยแลนะคะโอ้นเป็นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นขอเล่านิดนึงนะคะในโซนนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าแพทตินัมบ็อกค่ะ ซึ่งที่เราจะเห็นนี่ทั้งแพรนี่เลย สุดๆเลย ซึ่งพอเป็น invitation only เนี่ย ด้านในเราจะจัดโต๊ะอาหารไว้นะคะ มีเครื่องดื่มทั้งทั้งซอฟต์ดริงก์แล้วก็แอลกอฮอล์ต่างๆ อันนี้ขอเล่าเป็นความรู้เนาะ เราก็จะได้อยู่ในโซนที่แบบเป็นห้องๆนะคะห้องนึงเนี่ยความจุประมาณ 10 คนเขาก็จะจัดโต๊ะอาหารไว้สวยงาม อย่างที่ฝนให้ดูในรูปนี้นะคะ ซึ่งแมตวันนี้เป็นบิ๊กเดย์มากๆ แล้วฝนก็ไม่รู้มาก่อนว่า เราจะได้ที่นั่ง VIP ขนาดนี้นะคะ วันนี้ตื่นเต้นมากจริง ๆ ค่ะ วอร์มกันอยู่แล้วคนก็เริ่มเข้ามาสนามเยอะขึ้นแล้วนะคะ ตอนนี้ยังเทอร์กีการ์ดได้แต่ต่อจากเนี้ยถ้าเราทำสกอร์แล้วต้องนั่งเงียบๆแหละเพราะเรานั่งสังเมสซี่ 谁卖？ ากขึ้นแต่ก็ลุ้นอยู่ลุ้นตลอดเลยเราเห็น DS ตรียมลงแล้วทำการเปลี่ยนตัว แล้ว 1 ถึงบ้านมาแล้วครับไม่บอกของจริงอ่ะ เมื่อกี้คือแบบไม่กี่วิทันเสียววะเนี่ยฟอรมดีมาก พวกเราจะรอดไปจากบ็อกซ์ของแมนซีได้อย่างไรนะคะ ข้างๆซ้ายข้างๆขวาก็คือมองแล้ว ดูคู่แมนซิตี้ลิเวอร์พูลนะคะ จบด้วย2-2ก็คือไม่ได้อย่างที่หวังเนอะเราหวังมาคว้าชัยชนะ แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่สนุกมาก ๆ เลยนะคะ อย่างตอนนี้ สนามคนก็ทยอยไปหมดแล้ว เหลือแต่แฟนลิเวอร์พูลที่กาดยังกั้นอยู่อย่างหนาแน่นนะคะ เพราะว่าถ้าออกไปเนี่ยถ้าทางจะได้ดูมวยพวงกับบอลนะคะ เราก็ลุ้นในลีกกันต่อนะคะลุ้นกันทุกแมตช์จนแมตช์สุดท้ายไปเลย เอาละค่ะบอกว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะอยู่นิวฮอลเลย ลังจากเราเดินทาง 4 ชั่วโมง บวก ๆ จากแมนเชสเตอร์ ตรงกลับมาลอนดอนนะคะ นี่จะเป็นห้องพักของเรานะอีก 3 คืนพาทัวร์สักหน่อย ว้าว เฮอร์วีมีอ่างด้วย เย่เราอยู่ที่ชั้น 16 นะคะ หนังสือด้วยทีวีของเรานะคะ แล้วก็มองออกไปเห็นลอนดอนอายนะคะ แต่ด้วยความที่กระจกมันสะท้อนอาจจะมองไม่ค่อยชัด แต่นั่นแหละวงชมพูชมพูนั้นมองด้วยตาชัดกว่านะคะ ห้องสวยมากห้องใหญ่มากๆ หลับฝันดีแน่เลยคืนนี้ เพราะว่าวันนี้เดินทางเหนื่อยมากๆขออนุญาตเตรียมตัวอาบน้ำเข้านอนค่ะ